ในการอยู่กับป่าของพวกเรานะครับ เราก็จะมีการดูแลนะครับ มันก็ควบคู่กับไป ป่ามันคือพื้นที่จิตวิญญาณของเรา ป่าคือแหล่งน้ำของเรา ป่าคือแหล่งอาหารของเรานะครับ ที่นี่นะครับก็เป็นมีวิถีชีวิตเป็นชนเผ่าปากยอนะครับ คือวิถีชีวิตก็ทำไร่หมุนเวียน โดยภาพรวมนะครับ เรามีพื้นที่ 14,437ไร่ครับแบ่งเป็นพื้นที่ใช้สอยกับพื้นที่ป่านุรักษ์นะครับ ถ้าเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ก็จะมีประมาณ 49%แล้วก็พื้นที่ใช้สอยก็จะเป็น 51%ใน 51%เนี่ยเป็นพื้นที่ไร่หมู่เวียน40%ครับ เราอยู่กันที่ไร่หมูเวียนนะครับ ชื่อไร่หมูเวียนว่าพาสซีคีนะครับ ต้นไม้ที่เราตัดนะครับ หลังจากเราเผาเสร็จ มันก็จะงอกขึ้นมาใหม่นะครับอย่าง แบบนี้นะครับข้าวแบบนี้ประมาณ 1 เดือนนะครับ เราไม่ได้ปลูกแค่ข้าวเนาะเราปลูกอย่างอื่นด้วย นี่นี่นะครับนี่คือต้นผักชีครับผม อันนี้นะครับคือข้าววอนะครับ หรือว่าผักอินหลึงนะครับ แล้วก็มีครับอันนี้คือต้นฟักเขียว อันนี้คือต้นแตงกวานะครับ ต้นนี้จะเป็นป่าอนุรักษ์ของหมู่บ้านปางทองนะครับ วัตถุประสงค์หลักก็คือการคงไว้ซึ่งป่าเนาะให้ป่ามันยังคงไว้อยู่ครับ ต้นนี้นะครับก็ รับบวชปีนี้ครับแต่ว่าเป็นช่วงต้นปีก็นี่ครับผ้าเหลืองในปีนี้เนาะแล้วก็พวกนี้คือเมื่อ 4 ปีที่แล้วครับนอกจากเราได้การอนุรักษ์ป่านะครับมันก็จะทำให้เราเกิดกลุ่มเกิดความสามัคคีในชุมชนของเราเองด้วย ม่น้ำนะครับก็เหมือนกับสายเลือดของเรานะครับ ที่หล่อเลี้ยงชีวิตของคนในชุมชนของเราเองลำห้วยของหมู่บ้านบางทองครับ ชื่อลำห้วยว่าพี่พัดโอกโลนไหลมาจากปากต้นน้ำที่หล่อเลี้ยงทั้งชุมชน บ้านบางทองแล้วก็ชุมชนอื่นด้วยอย่างหมู่บ้านเม่ปอคีหมู่บ้านซอแขกลาหมู่บ้านแถวนู้นนะครับเมื่อประตูนะครับ จริงจะมีหกหมู่บ้านนะครับเป็นเหมือนเยาวชนรวมตัวกันนะครับมีหมู่บ้านปานทอง แล้วก็แม่อุยะแล้วก็แม่ปอคีซอเขกา แล้วก็ปอคเดแล้วก็คอติโคครับตอนนี้แม่ปอคีครับเป็นพื้นที่กำลังเตรียมประกาศของอุทยานแม่เงานะครับ มันทับที่ของที่ทำกินด้วย แล้วก็ป่าต้มน้ำแล้วก็ป่าจิวิญญาณด้วยครับ พอมันเป็นสถานะเตรียมประกาศแบบนี้ครับ เขาเรียกความมั่นคงทางพื้นที่ทางวิถีชีวิตมันก็จะแล้วมันมีมีความกังวลนะครับแบบคนกับในชุมชนเราจะทำยังไงต่อ เราก็เลยมีการจัดการการแนวเขตจริงๆ เราเราก็มีแนวเขตมานานแล้วแหละ ตั้งแต่มันคนอยู่ที่นี่แล้วนะครับ มีการจัดการมีป่านต้นน้ำป่าใช้สอยป่าโน่นนั่นนี่แต่คือมันไม่มีถูกบันทึกเป็นตัวหนังสือเป็นตัวแผนที่แบบนี้ครับ แต่ทุกวันนี้เราก็ทำออกมาแล้วก็ แล้วก็ไปเจราจากับเจ้าหน้าที่ แล้วก็การออกพื้นที่ที่มันทำซ้อนกับชาวบ้านนั่นเองถ้าไม่ทำไม่หมู่เวียนมันจะเกิดพืชเดี๋ยวเข้ามาล่นมันร้อง มีสารเคมีเข้ามา มันทำให้เกิดสุขภาพ ไม่ดี วัฒนธรรมของชนเผ่าปากยออะไรพวกนี้มันจะหายลดลงไปแล้วเรามีความกังวลว่าวันหนึ่งพื้นที่จะกลายเป็นพื้นเชเดี่ยหมดเลย ทรัพยากรน้ำดินอะไรพวกนี้ก็จะเสีย ป่าไม้มันลดลงต้นไม้มันไม่สามารถงอกมาได้ พอเราฟันเสร็จตอไม้มันก็จะแตกกิ่งแตกหน่อออกมา มันก็จะฟื้นมาเป็นป่า แต่ถ้าเราทำซ้ำๆ ไม่ว่าจะเป็นพืชอะไรก็ตาม ถึงแม้จะเป็นข้าวก็ตามนะครับถ้าเราทำซ้ำๆตอไม้พวกนั้นมันก็จะตาย มันก็จะกลายเป็นพื้นที่ร่อง ถ้าเราทำได้หมุนเวียนที่ร่องหมุนมันเยอะใช่ไหมครับมันไม่ต้องใช้สารเคมีแบบนี้ครับซึ่งระบบน้ำมันก็จะไม่เสียครับ ถ้าเราไปเทียบกับร่มหมุนมันน้อยลงแบบนี้ครับการใช้สารเคมีก็จะเยอะขึ้น นั่นมันก็จะทำให้ระบบนิเวศแม่น้ำลำธารก็จะปนเปื้อนกับสารเคมี ทุกวันนี้ก็ก็ถือว่ายังไม่ถึงขั้นปนเปื้อนครับยังยังสามารถใช้ดื่มได้อยู่ของเรานะครับสอนเราว่า อ้อกอกตอกออทีกตอทีนะครับ ซึ่งก็แปลว่าเราใช้ประโยชน์ดินเราก็ต้องรักษาดิน เราใช้ประโยชน์จากน้ำเราก็ต้องรักษาน้ำเราก็จะสืบทอดให้กับรุ่นหลานๆเพื่อที่จะเป็นการรักษาป่าแบบยั่งยืน ถ้าเป็นไนหมู่เวียจริงๆอย่างน้อยสักเจ็ดปีครับมันจะทำให้แบบต้นไม้ยิ่งโตมันจะทำให้แบบเข้ายิ่งงามแล้วก็ผลผลิตมันจะได้เพิ่มขึ้น ถ้าลดลงมา 5 ปีเนี่ยมันก็ส่งผลกระทบแล้วจริงๆอ่ะ ผมผลิตในไร่หมูเวียนน้อยลงแล้วหญ้ามันก็เลยเยอะกว่า ที่มันล่อหมูมาเยอะ อยากให้เข้าใจบริบทของเราแล้วก็ เราทำไร่หมุนเวียนอย่างนี้นะเราไม่ได้ทำไร่คนอื่นอะไรแบบนี้เราก็อยู่ในป่าแล้วเราก็ดูแลป่าป่าก็ดูแลเราเราอยากให้ทางภาครัฐมาช่วยสนับสนุน มายอมรับวิถีของคนปากยอส่งเสริมและคุ้มครองวิถีชีวิตเราเนี่ยซึ่งมันไม่ใช่เป็นผลดีเฉพาะคนปากยอนะครับทุกคนก็จะได้รับผลตอบแทนจากทรัพยากรป่าน้ำการใช้พื้นที่พวกนี้มันยังหมุนไปเรื่อยๆมันยังดำรงต่อไปแบบนี้ครับมันก็จะได้รับประโยชน์ร่วมกันนะครับ